วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึง 8 วิธีนะคะ ที่ใช้ในการลดอาการแพ้ท้องค่ะ ที่เราใช้เอง ใช้จริงแล้วก็ได้ผลจริง ๆนะคะ ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์เนี่ยก็คือในช่วงไตรมาสหนึ่งก็คือเดือน 1 เดือนแรกถึง 3 เดือนนะนะคะ จะเป็นช่วงที่คุณแม่แพ้ท้องมากค่ะ เราก็เลยจะมาแนะนำวิธีการว่ายังไงเราถึงจะหลอดกัน เรามาคุยกันถึงวิธีที่1นนะคะวิธีที่ 1 ก็ เป็นที่แนะนำกันทั่วๆไปก็คือกินน้อย ๆ แต่กินบ่อย ๆ ค่ะ เพราะว่าคนท้องเนี่ยถ้าเรากินเยอะเกินไปมันอึดอัดแล้วก็แน่นท้องอะค่ะ เพราะในท้องเราเนี่ยตอนนี้ก็คือเราจะมีถุงการตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะคะ ทำให้ถ้าเรากินเข้าไปก็จะไปเบียดเบียดกันอยู่ ก็ทำให้รู้สึกอึดอัด แล้วก็อาจจะรู้สึกไม่สบายตัวค่ะ แต่ถ้าเรากินน้อยเกินไปเนี่ย ท้องเราว่างเนี่ยเราก็จะรู้สึกมวนท้องอยากจะอาเจียนเหมือนกันนะคะ ก็เลยแนะนำให้กินน้อยๆค่ะ แต่กินบ่อยๆ นะคะ ข้อ2นะคะก็คือตื่นปุ๊บกิน ปั๊บค่ะสืบเนื่องมาจากข้อ1นนะคะถ้าสมมติว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะรู้สึกท้องว่าง แล้วก็จะมีอาการผะอืดผะอมมานะคะ เพราะฉะนั้นให้เราหาขนมปังชิ้นเล็กๆพวกบิสกิตหรือว่าแครกเกอร์อะไรอะค่ะเค็มๆมาทานตอนเช้าจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะลดอาการที่อยากอาเจียนตอนเช้ามากขึ้นนะคะ ข้อ 3 ค่ะ คุณแม่ก็อย่าพยายามกินอะไรที่ทำให้รู้สึกแท้นะคะ อย่าเพิ่งไปฝืนกินตอนนี้ค่ะ เพราะว่าในช่วงแรกของการตั้งครรภ์เนี่ยในช่วงไตรมาสแรกก็คือ 1-3เดือนแรกเนี่ยนะคะ ลูกอะค่ะยังตัวเล็กมากๆ แล้วก็จะกินอาหารที่อยู่ในถุงไข่แดงของเราค่ะที่อยู่ในถุงการตั้งครรภ์นะคะ มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปพยายามฝืนกินอะไรที่แบบ โอเคมันมีประโยชน์อะค่ะ แต่ทำให้เรารู้สึกอาเจียนอะมันก็แย่อะค่ะ มันก็แย่อะค่ะอย่างเช่นตัวเรานะคะ ตอนท้องครั้งนี้เราจะแพ้พวกของผัดผัดมันมันแล้วก็ผักแล้วก็ปลาคือมันดีอะค่ะ แต่เราก็ต้องเลี่ยงมันไปก่อนนะคะเพราะตอนนี้เรากินแล้วเรารู้สึกแย่มากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังไม่ต้องไปกังวลว่าลูกจะได้วิตามินไม่เพียงพอนะคะ ตอนนี้เนี่ยให้เราดูแลตัวเองด้วยก่อนค่ะ ข้อ4ค่ะเลี่ยงที่ร้อน นอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ เนื่องจากคนท้องอะนะคะ ก็จะรู้สึกร้อนกว่าปกติ บวกกับบ้านเราที่ประเทศเมืองร้อนอะนะคะ เราก็จะยิ่งร้อนดับเบิลเข้าไปอะนะคะ ถ้าเราไปอยู่ในสภาพที่แออัดหรือว่าห้องปิดมากๆค่ะ ที่มันทำให้เรารู้สึกไม่ดีอะค่ะ ก็จะยิ่งเพิ่มอาการที่เราอยากอาเจียน หรือว่ามวนท้องมากขึ้นนะคะ ให้เราลองหาน้ำหวานมากินให้ชื่นใจนะคะน้ำหวานเย็นๆไอศครีม หรือผลไม้แช่เย็นอะไรก็ได้ค่ะ กินแล้วจะได้รู้สึกเย็นชื่นใจด้วยค่ะ เป็นอีกทางแก้หนึ่งนะคะ และอีกอย่างนะคะก็คือเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ เพราะว่าคนท้องเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยล้ากว่าคนอื่น บวกกับที่เรารู้สึกอยากอาเจียนด้วยแล้วเนี่ยจะทำให้เรายิ่งรู้สึกแย่นะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องนอนพักผ่อนเต็มที่ กันนะคะ คุณแม่ อย่าเสียเวลาไปกับการทำอะไรที่ไม่จำเป็นเยอะนะคะ พักผ่อนมากๆค่ะ ข้อ5ค่ะเลิกคิดถึงเรื่องอาการแพ้ท้องนะคะ เรื่องนี้พูดง่ายค่ะแต่ทำไม่ง่ายค่ะ เราเข้าใจ แต่ว่าถ้าเราไปคิดวนๆ หรือคิดโฟกัสอยู่แต่เรื่องการแพ้ของเรานะคะ จะยิ่งทำให้รู้สึกแย่ค่ะ ให้เราหาอะไรทำกิจกรรมทำอะไรเพลินๆ ให้ผ่านไปอะค่ะ เพราะช่วงที่เราแพ้เยอะๆเนี่ยจะเป็นแค่ช่วง 3 เดือนแรกค่ะ แล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองค่ะ เชื่อเรา ข้อ 6 ค่ะ ออกกำลังกายเบาๆ นะคะ เช่น การแกว่งแขนค่ะ ให้เราไปอาจจะไปตอนเย็นๆ ไปสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เดินออกกำลังกายแกว่งแขนค่ะ ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีขึ้นด้วยค่ะ ข้อ 7 ค่ะลดวิตามินเสริมเกี่ยวกับธาตุเหล็กนะคะ เพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกอยากอาเจียนด้วยค่ะ ข้อ 8 ค่ะ ถ้าเราแพ้ท้องหนักมากๆนะคะ ก็ควรปรึกษาแพทย์แล้วก็กิน ยาลดอาการแพ้ท้องค่ะ ในเคสที่เป็นหนักมากๆอะค่ะ อย่างเช่นในกรณีที่เรารู้สึกกินอะไรก็ไม่ได้เลยนะคะ แพ้อาเจียนทั้งวันแบบเหมือนกอดโถ อาเจียนอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้ามันหนักมาก ๆ ค่ะทานอะไรไม่ได้ก็ควรไปพบแพทย์ค่ะ เพื่อปรึกษา ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอดคลิป แล้วอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ